ความเมตตาอีกนานเท่าไร เหมือนคนตายทั้งเป็นที่ยังหายใจ ไม่ต้องการเห็นเธอ ต้องทุกทนเจ็บปวดต่อไป จะทำยังไงอีกแค่ไหนถึงจะพอ ใจอีกแค่ไหน ถึงจะพอ